สำหรับประโยค我能给您一百泰铢额优惠แปลว่า ผมลดให้ได้ 100 บาท ราคาที่ลดแล้วคือ 400 บาทค่ะคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า能แปลว่าสามารถคำว่า给แปลว่าให้คำว่า你แปลว่าคุณคำว่า 100 บาทภาษาจีนอ่านว่า ปีแปดคำว่าไห่จู แปลว่าบาทหรือเงินไทย คำว่า เออแปลว่าจำนวน คำว่าย่งหวยแปลว่าลดราคา คำว่า 400 ภาษาจีนอ่านว่าสี่แปดสำหรับประโยค好的我要买一个แปลว่าโอเค งั้นผมซื้อหนึ่งตัวคำว่า好的 แปลว่าดีครับหรือโอเคคำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าเหยาแปลว่าต้องการคำว่าหมายแปลว่าซื้อคำว่า อีเกอแปลว่าหนึ่งชิ้น